สดีค่ะดิฉันดรนิตยาเจริญประเสริฐ ยินดีต้อนรับสู่โมดูล 3 ระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ISIT Strategy ค่ะ โดยในบทเรียนนี้นะคะ มีวัตถุประสงค์มี2ข้อ คือ 1. ผู้เรียนสามารถเสนอแนะการนำระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้สนับสนุนกลยุทธ์ธุรกิจได้ 2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการเกี่ยวกับการได้มา ซึ่งเทคโนโลยีด้านการสนับสนุนกลยุทธ์ธุรกิจได้ค่ะ โดยคำอธิบายรายวิชานะคะ วิชานี้จะพูดถึงเรื่องของประเภทกลยุทธ์ธุรกิจ และการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ธุรกิจค่ะ โดยเนื้อหาของเรื่องนี้นะคะประกอบด้วย 1. กลยุทธ์ธุรกิจ 2. การใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ธุรกิจ 3. กรณีศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ธุรกิจสำหรับกิจกรรมที่จะใช้ในการเรียนบทเรียนนี้นะคะ ประกอบไปด้วย 1. การฟังบรรยาย และ 2. อ่านกรณีศึกษาและนำมาแลกเปลี่ยนในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนค่ะ เมื่อทราบรายละเอียดของวิชาแล้วนะคะ ต่อไปเราจะมาเข้าสู่บทเรียนจากผู้ดำเนินรายการคนนี้ค่ะ ก่อนที่องค์กรจะพัฒนากลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT strategy นั้น องค์กรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกลยุทธ์ธุรกิจเสียก่อน กลยุทธ์ธุรกิจคือการกำหนดทิศทางโดยรวมสำหรับธุรกิจ โดยเริ่มจากการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก เพื่อนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ระดับต่างๆขององค์กร เมื่อองค์กรมีกลยุทธ์แล้ว ก็จะนำไปสู่การปฏิบัติ หรือดำเนินการต่างๆ โดยองค์กรต้องมีการติดตาม หรือการควบคุมด้วยว่า การดำเนินการนั้นๆ เป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งการประเมินผลที่ได้รับจากการดำเนินการไปแล้วว่า ได้ตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการหรือไม่ จุดเริ่มต้นของการกำหนดกลยุทธ์องค์กร ก็คือการกำหนด วิสัยทัศน์ หรือพันธกิจขององค์กร วิสัยทัศน์ หรือวิชั่นขององค์กร ก็คือภาพในอนาคตขององค์กร ที่ต้องการจะเป็น เช่น สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง อาจกำหนดอนาคตของตนเอง ในการเป็นสถาบันการศึกษาที่โดดเด่นในภูมิภาคอาเซียน พันธกิจ หรือมิชชั่นขององค์กร คือสิ่งที่บ่งบอกถึงการคงอยู่ขององค์กร และขอบเขตในการดำเนินการขององค์กร เช่น สถาบันการศึกษาแห่งนั้นอาจกำหนดพันธกิจ ตามวิสัยทัศน์ที่ต้องการในการเป็นสถาบันการศึกษาที่โดดเด่นในภูมิภาคอาเซียน โดยการกำหนดให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาจากทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนเลือกมาเรียน หรือการมีงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนเป็นต้น ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างธุรกิจหนึ่งที่เป็นที่รู้จักในประเทศ คือวิสัยทัศน์พันธกิจของ MK Restaurant โดยองค์กรมีวิสัยทัศน์ หรือวิชั่น กับการสร้างความสุขและความอบอุ่น จากการทานอาหารที่อร่อย และดีต่อสุขภาพ พร้อมกับบริการที่ประทับใจ และมีมิชชั่นหรือพันธกิจขององค์กรอยู่ 7 เรื่อง ซึ่งจะเห็นได้ว่า มิชชั่นของ MK Restaurant ก็คือการขยายความมาจากวิชั่นขององค์กรนั่นเอง แต่เป็นการแสดงรายละเอียดให้เห็นชัดเจนขึ้น ว่าการจะสร้างความสุขและความอบอุ่น จากการทานอาหารที่อร่อย และดีต่อสุขภาพตามวิสัยทัศน์นั้น องค์กรจะต้องมีอะไรบ้าง เช่น การนำเสนออาหารที่ดีต่อสุขภาพและรสชาติที่อร่อย และการมีพนักงานที่มีความสุข และพึงพอใจในการทำงาน เพื่อส่งต่อความสุขนั้นให้กับลูกค้าด้วย หรือการบริการที่ประทับใจตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ก็มาจากการให้บริการที่อบอุ่นและรวดเร็ว การมีสถานบริการที่สะอาด และบรรยากาศสะดวกสบายเป็นต้นเสิร์ฟความสุขสุขทุกเวลาเสิร์ฟความสุขให้สุขเอลอนเสิร์ฟความสุข องความสุขให้เอ่อล้นทุกวันที่ MK อย่างไรก็ตามในบางองค์กรอาจไม่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ก็ได้ แต่กำหนดเป็นพันธกิจขององค์กรเท่านั้น โดยถือว่า พันธกิจเป็นสิ่งที่องค์กรเป็นอยู่ และต้องการจะเป็นในอนาคตด้วย หรือการกำหนดวิสัยทัศน์ โดยไม่มีพันธกิจไว้ก็ได้ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจฟาร์มสุกรแห่งหนึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า ต้องการเป็นผู้ประกอบธุรกิจครบวงจรด้านการเกษตร และเป็นอาหารที่ประชาชนทั่วไปบริโภค แต่ไม่ได้กำหนดเป็นภารกิจที่แยกมาจากวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ strategy คือวิธีการที่องค์กรจะเป็นอย่างภาพที่ฝันไว้ในอนาคต หรือเป็นตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ กลยุทธ์แบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. กลยุทธ์ระดับองค์กร corporate level strategy 2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ business level strategy 3. กลยุทธ์ปฏิบัติการ operational level strategy 1. กลยุทธ์ระดับองค์กร corporate level strategy หมายถึง แนวทางหรือทิศทางการดำเนินงานขององค์กรในภาพรวม ได้แก่ การขยายตัว การคงตัว หรือการหดตัว เช่น การเพิ่มสาขาของร้าน7 e เ e ่ e อคือกลยุทธ์การขยายตัว การไม่เพิ่มสาขาขนาดใหญ่ของธนาคาร เป็นกลยุทธ์คงตัว เป็นต้น 2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ Business Level Strategy หมายถึง ลักษณะการแข่งขันขององค์กรในแต่ละหน่วยธุรกิจ ได้แก่ การมีต้นทุนต่ำ การสร้างความแตกต่าง หรือการมุ่งเฉพาะส่วน เช่น การเปิดร้านสปาและโรงแรมสำหรับสัตว์เลี้ยง เป็นกลยุทธ์การมุ่งเฉพาะส่วน หรือการเพิ่มบริการเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆ ในสนามบิน เป็นการสร้างความแตกต่าง เป็นต้น 3. กลยุทธ์ปฏิบัติการ operational level strategy หมายถึง การกำหนดแนวทางการปฏิบัติในหน้าที่ทางธุรกิจต่างๆ ได้แก่กลยุทธ์การตลาด เช่น กลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดเป็นต้น กลยุทธ์การผลิต เช่น กลยุทธ์ด้านคุณภาพ ด้านการให้บริการ ด้านการขนส่ง เป็นต้น กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่นการวางแผนกำลังคน การสรรหา คัดเลือก การประเมินผล เป็นต้น กลยุทธ์การเงินและการบัญชี เช่น การจัดหาเงินทุน การบริหารเงินสด เป็นต้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขันด้วย Five Forces Model ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ช่วยองค์กร ในการกำหนดกลยุทธ์ได้ หลังจากที่มีการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ต้องการแล้ว โดย Five Forces Model ที่นำเสนอโดย ไมเคิลพอตเตอร์นั้น ประกอบด้วยแรงกดดันของธุรกิจ 5 เรื่อง ได้แก่ 1. การแข่งขันของคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน The rivalry of competitors within its industry 2. ภัยคุกคามจากการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ ในอุตสาหกรรมและในตลาดเดียวกัน The threat of new entrants into an industry and its market 3. ภัยคุกคามที่เกิดจากสินค้าทดแทน the threat posed by substitute products 4. อำนาจในการต่อรองของลูกค้า the bargaining power of customers 5. อำนาจในการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต the bargaining power of suppliers 1. การแข่งขันของคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทำให้ธุรกิจต้องทุ่มเทกำลังและทรัพยากรในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เช่น การที่ค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยทั้ง 3 ค่ายใหญ่ ต่างก็ทุ่มเทการลงทุนในด้านโครงข่ายโทรศัพท์ เพื่อให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ให้มากที่สุดและดีกว่าคู่แข่ง 2. ภัยคุกคามจากการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ ในอุตสาหกรรมและในตลาดเดียวกัน ทำให้ธุรกิจต้องพยายามสร้างแนวกีดขวาง หรือแบเรีอร์สำหรับการเข้ามาของคู่แข่งใหม่ เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ของ Amazon ให้สามารถบริการลูกค้าได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ทำให้คู่แข่งใหม่เข้ามาแข่งขันได้ยาก 3. ภัยคุกคามที่เกิดจากสินค้าทดแทน ทำให้ธุรกิจต้องระมัดระวังเสมอว่า ลูกค้าอาจหันไปใช้สินค้าหรือบริการอื่น แทนที่สินค้าหรือบริการของตนเอง โดยเฉพาะในกรณีที่สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น เมื่อราคาน้ำมันแพงขึ้น คนอาจเปลี่ยนจากการใช้บริการรถแท็กซี่ ไปใช้บริการขนส่งสาธารณะแทน 4. อำนาจในการต่อรองของลูกค้า หากลูกค้ามีอำนาจต่อรองมากกว่าธุรกิจ โดยสามารถเปลี่ยนไปใช้สินค้าหรือบริการของคู่แข่งได้ทันที จะทำให้ธุรกิจต้องแข่งขัน โดยการลดราคาสินค้าของตน เพื่อให้ลูกค้าหันกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการอีกครั้ง เช่น การเปรียบเทียบซื้อสินค้าที่เหมือนกันของลูกค้า โดยเฉพาะการซื้อทางออนไลน์ 5. อำนาจในการต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิตสำหรับสินค้าที่มีผู้ขายน้อยราย จะทำให้ผู้ขายปัจจัยการผลิต มีอำนาจเหนือธุรกิจ และอาจขึ้นราคาสินค้าได้ ทำให้ธุรกิจอาจต้องทุ่มเททรัพยากรมากขึ้น ในการซื้อปัจจัยการผลิตนั้นๆ เช่น การซื้อขายเพชรในตลาดโลกที่มีผู้ขายน้อยราย ทำให้ราคาเพชรสูงหรือต่ำตามที่ผู้ขายกำหนด